เดี๋ยวสิกดเองเรื่อยๆ โอ้โหสิบบาทเช็คเห้มาว่ะเฮ้ยดาบขวานสวย มาว่ะอ่าตอนแรกเดี๋ยวเขาบอกก่อน ตอนแรกหนูนัดเล่นตอนตีสามบ่อเขาเฮ้ยเชี่ยโบนัส เฮ้ย มาแบบงงๆมาแล้วค่ะ โบนัส ไป โอ้โห ดับโอ้โหเชี่ยโดดหลบเออดับอยู่โอ้โห ลบสองอู้เดโลเก้าบาทนะคะโอ้เออมา โอ้โห เชี่ยแม่งสิกะสิบ่ให้เลยนี่ว่าเออดาบมาฮะเอียงวะเอ้าไดโลเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ดาบก็คือโดด โดดแบบ โดดติดต่อกันเรื่อยๆเลยเหรอ อ้าวเชียเฮ้ย ได้โล่สามอันติดแล้วค่ะ กลายเป็นว่าเบอร์ได้ฟันเลยจักเทียโอ้โหยี่สิบเจ็ดบาทนี่เหรอวะไปค่ะปั๊บไม่หกบาท โอ้โห เดี๋ยวนี้กับฟันสิงโต นี่โคตรแบบ โคตรว่าเขาเลยนะ ย่างเกลือเลย โอ้โห เซ็งว่ะเซ็งกับไฟสิงโตมาเซาเออเออ หาที่แปดบาท มาแน่ โอเค หาที่แปดบาทค่ะ อ่ะ เดี๋ยวขอเว้าต่อจากเมื่อกี้เนาะที่ว่าเอ่อตอนแรกเล่นตอนตีสามื่เขาเนาะค่ะ ก็เลยต้องโยกเวลามาเล่นเจ็ดโมง เดี๋ยวน้อยเดียวนึงแต่ว่ากะต้องมาทดสอบเวลาก่อนเนาะ เพราะว่ามันตรงนี้ล่ะ เวลาอื่นที่มันโมเมนต์เก้าโมงตีสองเออสิบสี่บาท โอ้โหเอาอีหลีนะต่อ้มันเข่าฟีสปินเนี่ย ตอนนี้กันยังรู้สึกเซ็งกับฟันสิโตเมื่อกี้อยู่อ่ะโอ้โหเข่าแต่ละอันนี่แบบ เลือก เลือกเลือกได้ดาบ มันกระโดดเพราะแบบเพราะกระโดดเสร็จปุ๊บ เลือกได้โลคือจังแบบบ่มีโอกาสให้กดให้อีหยังเลยอ่ะ โอเคสี่สิบหกบาทแล้วค่ะ โอ้ เซ็งว่ะ ไปปรับไม่สิบห้าบาท โอเค สองร้อยสิบสองบาท ขอแบบ จังหวะดีๆ แตกงามๆเน่เออมาห้าบาท โล่เขาค่ะ เดี๋ยวสิ ร้องไล่เวลาเบิงไปเลยบอจะร้องไล่เล่นแบบ ไปเรื่อย จักแบบ6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงไล่ไปเรื่อยๆนี่สิไหมมันต้องมันต้องไล่ไปทีละอันเนาะจังสิหูว่าช่วงใดดีสุดตะวา เล่นเทียสองเทียกับบ่ได้ ก็ต้องเล่นหลาย ๆ เทียอีกล่ะ เฮ้ยบ่เขาอะเออ เวลาเล่นนี่ถ้าสังเกตก็คือ มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะค่ะ มันจะบ่ค่อยตายโตปันไดจังสิว่าหนูนาเล่นตอนตีสองหกโมงเอ้ยบอแมนดิตีสองเก้าโมงบ่ายสองเสียเอาเชียร์อีกครั้งนึง เออมาคอมโบหาว่ะ เฮ้ยสองร้อยหาบาทแตกเพิ้นเลยนะไปค่ะฟีสปินอ่ะจ้างหนูนะเล่นตอนตีสอง เอ่อเก้าโมงบ่ายสองกะ จะมีเห็นแน่เนาะค่ะว่าหนูนะลักไปเล่นแบบจักหาทุ่มแน่ ตีหนึ่งแน่เอี่ยงกับเสียแต่ส่วนมากหนูนะสิเล่นเก้าโมงเนาะอ่ะสองร้อยยี่สิบ อีกร้อยนึงเนาะค่ะเดี๋ยวเขาจะปรับใหม่ เออมา แถวหนึ่งสวยองุ่นสองแถวค่ะหนึ่งร้อยห้าบาทเนาะค่ะ าสิบาท เออสามสิบไปพออีกสวย โอ้โหแปดสิบบาท เมื่อกี้แจกันน่าจะสองแถวเนาะค่ะสองสองแถวแบบ เคินว่าอย่างอสองร้าย เออ ไปปรับไม่สามสิบบาทเนาะค่ะ หาร้อยไส้สามสิบหนึ่งพันไส้หกสิบบาทหักกดเองเนาะค่ะหักไส้ออโต้ไส้เจ็ดสิบห้าบาทเลยโอ้โหร้อยห้าสิบ ่ะโอเคผู้ใดบ่ให้ในเขากุมเทเลแกรมแล้วค่ะกะอย่าลืมกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวหนูนะสิทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วค่ะสำหรับกุมเทเลแกรมแล้วกะขอฝากในน้ำแน่เนาะค่ะหากชื่นชอบ หากมากกะกดถูกใจให้น้ำแน่กับช่อง รักปันสล็อตแล้วกะสล็อตเซียนพร้อมเนาะโอเคนี่สิบบาท เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้หนูนะเห็นไว้แบบติดต่อกัน3ช่องมันบอเออมา โอ้ถ้าว่าสิงโตร้ายงามเนี่ยนะ เปิดร้ายม้าก็คือ สิงโต แถวกลาง ล็อกซีล็อกหา แล้วก็ไว้เลี้ยงของลางสามโตโอ้โหอย่างวะสองร้อยห้าสิบบาท ไปไปเร็ว ๆ เลยเมือนไมันเสียเวลาเนาะค่ะ เออมาสองร้อยสิบบาท สวย โหขาดหาสิบบาทแล้วค่ะ มาสี่สิบโอเค ไก่ทอดพันหนึ่งแล้ว้โหสามรอยี่สิบบาท มาว่ะ บิ๊กวินแตกแล้วค่ะสามรอยี่สิบบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดไปหกสิบบาทแล้วค่ะ สำหรับผู้ใดที่มีทุนหน่อยหนูนะแนะนำเป็นเกมโลมาเนาะค่ะพี่จีทุนหน่อยนี่มันมันเปิดเร็วเนาะร้องร้องกดโลมากับพี่จีใส่กันเมื่อไรโอ้โหสองร้อยหกสิบเชื่อมาว่ะเออ อีกครั้งนึงโอ้บ้าเขาโลมากับเอ่อพวกพี่จีหากสมมติว่าสีเลี่ยงไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ แนะนำเป็นโลมาเนาะค่ะหากสมมติมีทุนหลายขึ้นแล้ว จ้างไปเล่นพี่จีโอ้โหร้อยสี่สิบแจกันสวยโอ้โหโล ในซี่ช่อง 360 บาทเนาะค่ะ ไปค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เนี่ย จังที่บอกว่าโลมามันไต่ง่ายกว่าพี่จี ก็คือคล้ายๆว่ามันค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนาะ เนี่ยจ้างหนูนะเอามาแค่ 69 บาท ตอนเนี้ยหนูนามีอยู่พันตีแล้ว โอ้โห48ไอ้ย48เท่านะ480เออ เพราะแบบได้จากหา6,000เนี่ยหนูนะกะ สิโยกไปเล่นพีจีเนาะค่ะ แต่ว่า หลังจากเล่นโลมาเสร็จหนูนะไม่ได้แบบไม่ได้เล่นให้ให้เบิ้งต่อเนาะอ่ะ โอเคสองพันละบวกไม่แปดสิบเนี่ยไปเดี๋ยวหนูนะปรับไม่ไปร้อยหาสิบแล้วค่ะ กดต่อเนี่ยเวลาโอ้โหสองร้อยหาสิบเชี่ย เวลาเล่นแบบไต้ไม่ค่อยๆไต้ขึ้นไปอ่ะนูนาสิเอามาเล่นในโลมากะคือจังที่บอกอ่ะเล่นโลมาให้มันได้หลายๆ แล้วพอมันได้หลายระดับหนึ่งแล้ว หนูนะจะโยกไปที่จีเนาะค่ะอือหือแปดร้อยห้าสิบเฮ้ยเริ่มมาแล้วว่ะเจ็ดโมงอันนี้เจ็ดโมงสวยแตกซีอเนาะค่ะแต่กะต้องเบิงระยะยาวมืออื่นเจ็ดโมงอีกรอบนึงก็แล้วกัน เฮาสิมาเบิงว่าเจ็ดโมงเก้าโมง แล้วกะอ่าช่วงตีสองเอียงแบบเนี้ยมันต่างกันหลายวะโอ้โหมาว่ะ เจ็ดร้อยห้าสิบบาท ได้เข่าฟรีสปินน้ำแล้วค่ะหนึ่งพันบาทมาว่ะโอเคฟรีสปินสี่ครั้งแล้วค่ะ เออห้าสิบบาทไว้สองช่อง ตะว่าบ่ได้มงกุฎว่ะ ตกบ่ตรง ล็อกสามแล้วค่ะ อ่ะมงกุฎสามอันได้ร้อยห้าสิบ คุ้มเอาล่ะ แค่ 3 อันยังได้ลอยหาสิบสี่อันมงกุฎสี่อันได้พันหนึ่งมงกุฎหาอันได้หาพันโอ้โหหาร้อยทัางหุ่นมาเช็ค่มาว่ะ เบิร์นเราเนาะค่ะ ตอนนี้บวกมา2,500เป็นเท่าไหร่5,300อ่ะ เดี๋ยวดูนะ ขอกดตอย มันทอด6,000ก็แล้วกันเนาะพอกระเทิน อือหือเก้าร้อยหาสิบสวยร้อยหนึ่งโอ้โหขาดหาสิบบาทได้นี่บอดไปกดต่อให้มันหอดแล้วค่ะ ขอเป็นหกพันเดี๋ยวสิย้ายไปเล่นพี่จีสวยไปพันสองโอเค หนูนะได้ดาบขวานนะค่ะบวกมาอีก 1,250 บาทเป็น 6,757 บาทกะคือจังที่บอกเนาะคะ่ะหนูนะเอามาแค่ 69 บาทเล่นโลมาไต่ขึ้นมาได้ 6,700เดี๋ยวสิ โยกไปพี่จีก็แล้วกัน ขอไปเล่นแบบส่วนโตเนาะโอเคค่ะ กะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องลักปันสล็อต สล็อตเซียนพร้อมละกะของแอดมินคนอื่นๆ อีกเนาะค่ะกะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เนาะแล้วกะ อย่าลืมเลยเนาะค่ะสำคัญเลยก็คือกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมค่ะ เขามีเครดิตฟรีแจกให้เนาะค่ะสู้มือเลยแจกสู้มือแบบหลายรอบอะ กะเขามาร่วมกิจกรรมกันได้เนาะโอเค เดี๋ยวจังไหนเมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาสำหรับเมื่อนี้ สวัสดีค่ะ